ในขณะที่เรากำลังทำเว็บไซต์อยู่นะครับ ก่อนที่เราจะทำการเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับ เราสามารถที่จะเลือกดูตัวอย่างการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ข้อดีนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์ไปพร้อมกับ การดูตัวอย่างการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ก่อนที่เราจะทำการเผยแพร่ให้กับผู้เข้าชมเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับ ทั้งนี้ในการแสดงผลเว็บไซต์ที่เราสร้างด้วยตัว Google Sites นะครับ เนื่องด้วยตัวเทคโนโลยีเว็บนะครับตัว Google Sites เนี่ยเขาก็ออกแบบแล้วก็จะทำมาให้เพื่อให้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถนำไปแสดงผลได้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปแสดงผลในส่วนของหน้าเว็บหน้าจอทั่วไปนะครับ ที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจอทีวีนะครับ แล้วก็ในส่วนของหน้าจอที่ เล็กลงมา นะครับ อย่างเช่นพวกแท็บเล็ต นะครับ หรือแม้กระทั่งเอาไปแสดงผลในส่วนของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ นะครับ ซึ่งตัว Google Sites เนี่ย ที่เราสร้างขึ้นมา เนี่ย ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามชนิดของอุปกรณ์ให้โดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดูได้ผ่านปุ่มเมนูด้านบนตรงนี้นะครับ ก็คือปุ่มแสดงตัวอย่างนะครับ เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ อันนี้ก็เป็นการแสดงผลในส่วนของหน้าเว็บไซต์กรณีที่เราดูด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะครับ ก็จะแสดงทั้งหมดตรงนี้ ตัวเมนูก็จะเป็นสับเมนูย่อยให้เราตามที่เราได้ออกแบบไว้ ในกรณีที่เป็นตัวแท็บเล็ตนะครับ ก็จะปรับ หน้าจอเล็กลงมาแล้วก็มีลิงก์เมนูเช่นเดียวกัน กรณีที่ เข้ามาดูเว็บไซต์ที่เราสร้างด้วย Google ไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ ก็จะถูกย่อให้เล็กลง แล้วก็ลิงก์เมนูก็มาอยู่ทางมุมบนซ้ายตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเมนูแล้วก็มีสับเมนูย่อยคลิกเข้าไปดู เพราะงั้นเราสามารถที่จะ สร้างเว็บไซต์ของเรานะครับโดยการใส่เนื้อหาใส่เนื้อหาเสร็จก่อนที่จะเผยแพร่นะครับเราก็สามารถที่จะกดดูตัวอย่างสร้างไปใส่เนื้อหาเสร็จเรียบร้อย ก็ดูตัวอย่างการเผยแพร่ได้ว่ามีการแสดงผลสำหรับผู้ชมหรือผู้ใช้งานของเราเนี่ยลักษณะยังไงนะครับมาดูตัวอย่างที่เรา อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บที่ดีไซน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สามารถที่กดแสดงตัวอย่างตรงนี้อ่านี่ก็แสดงผลในหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ ลักษณะการแสดงผลก็จะเป็นประมาณนี้กรณีที่เป็นแท็บเล็ตก็ย่อลงมานะครับ หรือถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ ก็จะเอารูปแต่ละรูปนะครับมาเรียงกัน แล้วก็จะมีเมนูด้านบนตรงนี้ ามารถที่จะดูหัวข้อย่อยลงไปได้ อันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว Google Sites นะครับ ก็คือเราสามารถที่จะ ปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ของเรา แล้วก็ดูการแสดงผลไปพร้อมกันนะครับ ก่อนที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ของเราจริง ๆ นะครับ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ